ท่านผู้ชมฮะยังเกลือเลยว่ะ นะตั้งเบ็ดร้อยนะแต่แค่เจ็ดร้อยห้าสิบหรอ น้อยจัดเลยอะโอ้โหไปนะขออนุญาตนะอย่าว่างั้นงี้ผมกดเลยฮะนะตอนนี้เบ็ดสี่ร้อยนะผมลุ้นแตกนอกเลยมาอ่ะสิบหมุนไปก่อนแล้วกัน ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเออ ถ้าผมไม่ไล่เบ็ดสู้ก็จะไม่แจกใช่ไหม โอ้โหมันน่าโมโหบางทีเนี่ยน้าหมื่นหมื่นสองฮะ โอ้โหท่านผู้ชมฮะด้วยความคิดถึง ผมต้องบอกงี้ฮะ ด้วยความคิดถึงมาก ๆเลยสำหรับเกมลักกี้ในโกดหรือว่าเกมแมวกวักนั่นเองนะครับผมนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นสเตตฝันมาแล้วจ้าวันนี้นะผมมาที่เกมลักกี้ในโกดตามคำขอฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ขอกันมาในกลุ่มนะจัดให้แน่นอนบอกว่าเฮียลุย ลักกี้ในโกให้ดูสักสองรอบได้ไหมได้ ครับผมนะไม่มีปัญหาสองสารอบได้เลย นะนะแต่ว่าจะบวกจะลบอันนี้ก็คือไม่รับประกันนะครับผมไม่รู้เด้อนะ แต่ว่าก็คือตามสัญญาคือจะเล่นให้ดูเล่นให้ดูแน่นอน นะครับอ่ะล่าสุดก็คือไม่ได้เล่นโคตรนานต้องใช้ว่าโคตรนานจริงๆนะผู้ชมนะครับ นานมากฮะก็ ก็คือผมค้างไว้เลย นะ เล่นแบบถ้าจำไม่ผิดครั้งก่อนนี่โอ้ผมเล่นจนแบบ มันเหลือเศษๆอยู่ประมาณ 60 70 มั้งผมกดทิ้ง นะ ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะอามา ลองมาลุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะถ้าไม่บวกเดี๋ยวผมก็ซื้อพิซปีนท่านผู้ชม ซื้อฟีเจอร์ซะ ให้มันแล้วนะครับ โอเคฮะเดี๋ยววันนี้มีทุนอยู่หนึ่งหมื่นนะเดี๋ยวขอปรับไปที่เบ็ดห้าสิบกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมกดลังหน้ากระดานทิ้งไปก่อนนะ สี่ห้าหมุนเดี๋ยวไปฮะรวดเร็วทันใจไปเลยจ้ามีวันหมื่นฮะทุนอยู่ประมาณหมื่น โอ้โหเกลือจังวะ โอ้ยท่านชม โอ้โห ความเกลือมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่าน เอาจะให้ผมทำยังไงทีเนี้ยอืม เอามาข้าวหอดสาหร่าย เห็นแล้วก็หิวนะเนี่ย เออเอาอย่างนี้ท่านชมสักเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้ เรื่องไม่ถูกอ่ะ เออเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้เลือกไม่ถูกจริงนะผมจะออโต้ไม่ใช่อะไรฮะ ลองดูดิสักสิบหมุนไปฮะเทอร์โบ มันจะเข้าท่าเข้าทีไหมมันพอจะเห็นแววไหมเนี่ย นะขอดอกใหญ่ๆ มาสักดอกให้เห็นก่อน ถึงจะเชื่อใจ อ้าวมาหนึ่งโอ้โห ดอกนี้สวยสวยเนี่ยเรียบร้อยครับผมสองพันสี่หยุดก่อน ใดๆทั้งปวง โอ้โห นึกว่าจะเกลือสุดท้ายแตกจนได้ฮะนะสองพันสี่ร้อยครับผมปรับเบ็ดไปที่เจ็ดสิบฮะ านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะ ผมตื่นเช้าเสียงอาจจะยังไม่โอเคนะตุยๆเลยแหละ ตอนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวต้องขอเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยแหละนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆไปนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเสียงอาจจะยังไม่โอเคแน่นอนจะตื่นเช้าเสียงใครจะเฟซตั้งแต่เช้าวะเฮ้ยโอ้แบบนี้ดันนี่ก่อนท่านผู้ชมเบ็ดร้อยสิจ้ารออะไรจะแม่เอาไงดีออโต้ไหมเอามือก็ได้ไป มือไปก่อนไปสวยฮะ กดไม่เมื่อยเฉยๆ ผมชอบ ไปครับผม ตุดจีไม่มานะ ขอดอกแบบเมื่อกี้มาอีกสักหนึ่งครั้งสะใจนะถ้าเป็นร้อยนี่เป็นเรื่องแน่นอนนะต้องมีหกเจ็ดพันนะเกมแมวเป็นอีกหนึ่งเกมที่บางครั้งก็ดูดซะเหลือเกินนะแต่บทจะแจกก็ดีซะเหลือเกินตัวคูณคูณปลาไปสี่สิบโอ้ อยากจะล่องบางทีอ่ะ ดีจนใจหายอ่ะ แต่บางทีนี่ดูดไม่รู้ว่าโกรธอะไรผมหนักหนาบางที ดูแล้วดูดแบบไม่แจกด้วยนะแบบโอ้โหหน้ามึนแบบหน้าโมโหอ่ะนะเอาใจยากเหมือนกันเกมนะแต่ก็ไม่แปลกใจว่ามันยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแรงกิ้ง เกมยอดนิยมนะไม่รู้ทำไมฮะเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆหลายท่านก็นี่ไงนี่ไงมาดิครับผมได้สี่พันสามร้อยยี่สิบเอาเรื่องก็เพิ่งเตะมาแล้วครับผมหนึ่งดอก สวยเชียบดอกเนี้ย มาฮะสี่พันออกขอจะกดนะสี่พันสามร้อยยี่สิบฮะท่านผู้ชม นะเบ็ดร้อยก็ ถือว่าเปิดหัวมาสวยนะแต่ผมยังไม่ว้าวนะ ผมเคยเจอหนักกว่านี้ฮะเป็นร้อยแตกสามหมื่นนะสองหมื่นห้าอัพด้วยสามหมื่นเนี้ยสวยๆนะช็อตแจ็คพอตมันออกอะ่ะ แต่ดูดนี่ก็ดูดเหลือเกิน อืมรางวัลเล็กๆน้อยๆมีบ้าง ฮะ ดีนะเนี่ย ยังเริ่มแบบแจกเกือบทุกไม้อ่ะพัดม่วงมาหนึ่งซูชิเจเข้าแน่นอนกับตัวเอเท่าเต็มบาเต็มด้วย โอ้ยโอ้ยสเก็ตเตอร์ อีกตัวหนึ่งทำโชมาสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วเอาเรื่องกระเบื้องเตก นะตะลือตกบ้านแน่นอนมาเลยมามาเลยมาอย่ารอช้าครับผมท่านผู้ชมเอาเรื่องมาสวยๆผมขอลุ้นกับ รีสปินรอบนี้แหละเพราะว่าเราเล่นมาสักพักหนึ่งละนะ ขอให้มันเข้าหนักหนักสักทีหนึ่งนะ ผมหยุดเลยนะ ตอนนี้กำไรอยู่ที่ประมาณ 9,000นะอยู่ในมือเนี่ยนะเน็ตๆตีกลมๆฮะขอหนักหนักสักที อือหือ เหมือนความเกลือจะมาเยือนครับผมท่านผู้ชม เหมือนความเกลือจะมาเยือนฮะสามหมุนสุดท้ายแค่พันเดียวเองพันหนึ่งร้อยเกลือก็เกลือจะให้ผมทำยังไงล่ะทีเนี้ยถ้าเกลือแบบนี้มีทางเดียวฮะท่านผู้ชม คือผมต้องดันไปสู้โอ้โหท่านผู้ชมฮะยังเกลือเลยว่ะนะต้องเบ็ดร้อยนะแต่แค่เจ็ดร้อยห้าสิบหรอน้อยจัดเลยอะโอ้โห ไปฮะขออนุญาตนะ อย่าว่างั้นงี้ผมกดเลยฮะนะตอนนี้เบสสี่ร้อยนะผมลุ้นแตกนอกเลยมา อ่ะสิบหมุนไปก่อนแล้วกัน ต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนั้น เออ ถ้าผมไม่ไล่เบสสู้ก็จะไม่แจกใช่ไหม โอ้โห มันน่าโมโหบางทีเนี่ย น่ามื่นหมื่นสองฮะโอ้ ไปอีกนิดพิชิตเอิ้งหน่อย เออมาโอ้โหแถวสามแปลงล่างอ่าคิวม่วงมาสวยฮะโบบะคูณสองมาอย่างนี้หน่อยโหได้น้อยจัดเลยแล้วหกสิบเบ็ดตั้งสี่ร้อยโอ้ผมลงตันละสี่ร้อยว่าเตะร้อยหกสิบบ้าบอใหญ่ๆมันสักหนึ่งดอกให้ชื่นใจ ใหญ่ๆมาสักหนึ่งดอกให้ชื่นใจหน่อยแม่มาใหญ่ๆมาสักหนึ่งดอกแล้วถือว่าผมขอไป ถือว่าขอได้เป็นลุ้นช่วยนะท่านผู้ชม ลุ้นช่วย คูณสองไปเออมาโอ้ยพันสี่น้อยจัดโอ้เออโอ้ท่านผู้ชมมันเหมือนมันมีแววจะดูดอะท่านผู้ชม เอางี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอพักก่อนไหนๆก็กำไรแล้วกำไรเยอะแล้วแหละนะกำไรประมาณสองหมื่นกว่าเลยนะเนี่ย ไม่น้อยนะ นะอย่าเพิ่งนี้ผมดันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอพักรอบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อรอบต่อไปอยู่ที่เกมแมวนี่แหละเดี๋ยวลองซื้อวิสปินดูได้ไหมรอบหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าจะเข้าไหมนะผมขอทอนออกสามหมื่นเดี๋ยวเจ็ดพันตรงนี้เดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปฮะสักคู่เดียวครับผม